ยาคุดกิน แก้ อะไรคะอ๋อกินกันกระหายดีไหมล่ะ อันนั้นเขาบอกว่ามีแล้วไม่ใช่เลอเด็ดนะเล็กต่อแล้วนะ ตามของเขานะครับ เอาง่าย ๆดีไหมฟังให้ดีนะครับ เคยกินข้าวหมากไหมครับข้าวหมากข้าวหมาก เคยกินนะข้าวหมากเนาะนั่นแหละครับ มาจากยาคูก็มาลักษณะเดียวกันเนี่ยครับนะนะนะเขาบอกว่าเขาสกัดนู่นนี่นั่นมาเรียบร้อยแล้วจ้าของเขานะครับ ช่วยย่อยก็ว่าได้นะครับ เป็นจุลินทรีย์ตัวเล็ก ๆ ช่วยย่อย กินก็ช่วยย่อยเข้าไปนะนะนะนะก็แค่นี้เอง ช่วยย่อยคำว่าช่วยย่อย ความจริงในปากเรามีเรียบร้อยฟังกันดีนะช่วยย่อยนะครับ ก่อนนอนทำความสะอาดฟันให้เรียบร้อยนะจะให้ดี ดื่มนม นมกล่องธรรมดาเนี่ยปึ๊ดเข้าไปหนึ่งกึก หลับทั้งคืนอย่างนี้ครับ ตื่นเช้ามา ดื่มน้ำไป เป็นลิฟิ์ได้ยิ่งดี ถ้าทำได้ เอามันท้องป่องไปเลยไม่เกินสามสิบนาที มันจะเยี่ยวที่นี่ครับพอเยี่ยวเสร็จต่อมันจะหิวหิวปุ๊บรีบกินทันที ให้ครับมันล้างท้องให้ไงนะครับนั่นแหละครับ จะล้างท้องทั้งเยี่ยวทั้งอุจจาระปัสสาวะตอนเช้าจะง่ายขึ้น ดื่มน้ำ ตื่นเช้ามาดื่มน้ำ ธรรมดาน้ำ ไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะครับ วางในอากาศธรรมดาดื่มเข้าไปเลยเนี่ยแค่นี้เองงั้นในปากเรา ที่บอกว่าทำความสะอาดก่อนแล้วก็ดื่มนมนะฮะจุลินทรีย์จะเต็มนะครับ ในปากเรา มันจะไปช่วยสลายสลายของเสีย ตั้งแต่กระเพาะลำไส้ไปเรื่อยจากลำไส้เล็กไปหาลำไส้ใหญ่สู่ทวารหนักโอ้โหขับถ่ายดีเหลือเกินนะครับนะครับนี่คือยาชั้นหนึ่งยาชั้นหนึ่งคือน้ำลายของเรานี่แหละครับ นะนะจำหน่อยครับพวกนี้จำไว้ จำไว้นะครับครับ คนที่ถามว่าลุงหงอนะ